ขั้นตอนต่อไปให้เราลองหาจุดเด่นให้กับโบรชัวร์ของเราโดยปกติเราก็จะใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญนะครับ ให้ไปที่ไฟล์ Import รูปภาพที่เราต้องการเข้ามา จากนั้นให้ขยับรูปภาพให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการเห็นว่าเส้น เส้นไกด์นะครับที่เราสร้างไว้แต่แรกเนี่ยจะมีประโยชน์มาก ตอนเรากะประมาณรูปภาพ เราจะเห็นว่าเราต้องการรูปภาพให้ปรากฏในโบรชัวร์แผ่นแรกนะครับหรือตอนแรกใน 3 ตอนเนี่ยจะเห็นว่ารูปภาพนี้มีขนาดใหญ่เกินไป ให้เราใช้เทคนิคคลิปคลิปภาพนะครับ โดยการ สร้างวัตถุสี่เหลี่ยมขึ้นมา เพื่อล้อมรอบภาพที่เราต้องการไว้ วัตถุสี่เหลี่ยมวางทับภาพที่เราต้องการนะครับ ไปที่ ลูกศรเลือกครับคลิกชิปค้างไว้แล้วกดที่รูปภาพพร้อมกับวัตถุ ไปที่ออ็บเจกต์คลิป s ็ตเราก็จะได้รูปภาพที่ถูกคลิปนะครับ พอดีกับไกด์ที่เราวางไว้พอดี ให้เรามาจัดอีกสักนิดนึงนะครับ ให้มีความพอดี ขั้นตอนต่อไปก็เช่นเดียวกันครับ เราก็ให้เราวางรูปข้อความรูปแบบข้อความ รูปแบบของภาพลงไปอีก อยู่ที่การออกแบบของเรานะครับ เราอาจจะสร้างแถบเล็ก เพื่อสร้างเป็นจุดเด่นนะครับขึ้นมา ตรงนี้อยู่ที่การดีไซน์ ในส่วนของด้านหลังสุดเราจะเป็นตัวอักษรนะครับ เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญ ให้เราใช้เครื่องมือ text tool นะครับ แล้วก็ลาก text ให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมก่อน เพื่อที่ตัวหนังสือของเราจะอยู่ในกล่องนี้นะครับ แล้วก็ทำการพิมพ์หรือ copy นะครับ ตัวอักษรวางลงไป แล้วก็สามารถปรับตัวอักษรได้นะครับ รับขนาดปรับสีได้ตามใจชอบให้มีความพอดี อาจจะใช้เวลาในการปรับสักนิดหนึ่งนะครับ ข้อควรระวังของโปรแกรมนี้ก็คือระบบการตัดคำภาษาไทยยังไม่ค่อยดีนะครับ เราอาจจะต้องเคาะเอง ซึ่งเราก็จะสามารถเติมองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อความสวยงามนะครับ เช่น เพิ่มแผ่นพื้นหลังลงไป เพิ่มสีพื้น เพิ่มภาพ เพิ่มตัวหนังสือ หรือแม้แต่การเพิ่มแสงและเงาให้กับตัวอักษรทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แนวคิดของเรานะครับว่าเราต้องการจะให้โบรชัวร์ของเราออกมามีลักษณะแบบใด ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะใช้กริด System ง่ายๆทั่วไปนะครับเป็นโบชัวแบบเรียบ ๆ ใช้สีไม่มากนักนะครับ มีการคุมโทนสีแล้วก็การคุมโทนภาพ แต่ว่ายังคงเนื้อหาสาระที่เราต้องการจะสื่ออยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบ ต้องคิดคำนึงอยู่เสมอ เมื่อเราตกแต่งจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับ เราก็อาจจะเพิ่มเทคนิคนิดหน่อยลงไปอีก เช่นการทำเงานะครับ ง่าย ๆ หรือไม่แต่การใช้องค์ประกอบที่มีอยู่แล้วนำมาจัดวางใหม่ให้สวยงาม เช่น การใช้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับ เราก็อาจสามารถมาปรับได้ ปรับใช้ได้ครับนำมาวางทับกับวัตถุแล้วปรับ ปรับค่านะครับให้มีความโปร่งใสที่น้อยลง เราก็จะได้เอฟเฟกนะครับในการช่วยให้งานของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น เท่านี้เราก็จะได้งานต้นแบบของการทำแผ่นพับ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายๆ แบบทั่วๆไป ในโปรแกรม Inkscape นะครับ เวลาเราจะ เราจะต้องทำการ Export นะครับไฟล์ซึ่งโปรแกรมจะอนุญาตให้เรา Export ได้เฉพาะไฟล์ .png แต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะตั้งค่าความละเอียดได้นะครับโดยที่สามารถ โดยตามปกติเนี่ยเราก็ตั้งไปที่ 150 สำหรับงานพิมพ์ทั่วๆไป แต่ถ้าเราต้องการงานพิมพ์ระดับมืออาชีพก็ต้องตั้งเป็น 300 DPI นะครับถึงจะเหมาะสม เมื่อ Export เสร็จแล้ว งานของเราก็จะไปปรากฏอย่างจุดที่เรา Export ไปก็สามารถนำงานนี้ไปใช้งานได้ ตามความต้องการครับ